ในท่าที่ 1 นั้นเราจะให้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อลำคอนะครับเริ่มจากให้ผู้สูงอายุนะครับเอียงศีรษะนะครับไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณลุงเอียงศีรษะนะครับมาทางด้านขวานะครับหลังจากเอียงแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากล้ามเนื้อด้านนี้เนี่ยจะโดนยืดนะครับแล้วก็ให้นับ1-5ครั้งไว้นะครับ1 2 3 4 5 ให้กลับที่เดิมนะครับหลังจากนั้นทำสลับข้างกันนิดนึงนะครับไปทางด้านซ้ายครับคุณลุง ค้างไว้นะครับนับ 1 2 3 4 และ 5นะครับนี่คือท่าที่1นะครับต่อไปก็จะมาดูท่าที่2นะครับของการยืดกล้ามเนื้อลำคอนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับใช้มือนะครับดันใต้คางของตัวเองแล้วเงยศีรษะขึ้นนะครับแล้วก็ให้นับค้างไว้เช่นเดิมนะครับ นับ 1-5 1 2 3 4 5 แล้วก็ปล่อยลงนะครับ ซึ่ง 2 ท่าเมื่อกี้นะครับ เราก็จะทำประมาณ 5-10 ครั้งนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากยืดกล้ามเนื้อลำคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นท่าของการยืดกล้ามเนื้อลำตัวในท่าที่3นะครับเราก็จะเริ่มจากกล้ามเนื้อลำตัวที่อยู่ทางด้านหน้านะครับโดยจะให้ผู้สูงอายุนะครับใช้มือสองข้างนะครับดันสะโพกตัวเองไว้และแอนตัวไปด้านหลังนะครับคุณลุงแอนตัวนิดนึง จนรู้สึกตึงด้านหน้านะครับ แล้วนับค้างไว้ 1 2 3 4 5 กลับที่เดิมครับ ก็จะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประมาณ 5-10 ครั้งนะครับนะครับในท่าที่4นะครับก็จะเป็นกล้ามการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างของลำตัวนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับ ยกมือขึ้นนะครับ แล้วก็เอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อยืดกล้ามเนื้อลำตัวทางด้านข้างนะครับนับค้างไว้เช่นเดิมนะครับ1-5นะครับ1 2 3 4 5นะครับคุณลุงเอามือลง หลังจากนั้นทำสลับข้างกันนะครับ ให้ได้อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ คุณลุงทำเหมือนเดิมนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงเหมือนเดิม หลังจากยืดกล้ามเนื้อของลำตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็จะมายืดของกล้ามเนื้อขาในท่าที่ 5 กันนะครับ ท่านี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับ โดยให้ผู้สูงอายุนะครับหาที่จับนะครับ ซึ่งในที่นี้เราก็จะมีราวจับให้กับผู้สูงอายุนะครับ คุณลุงหันหน้าเข้าหาราวจับนะครับ หลังจากนั้นก้าวเท้าหนึ่งไปด้านหน้านะครับ แล้วก็ให้งอลงนะครับเพื่อเหยียดตึง ของบริเวณน่องทางด้านหลังนะครับ และนับค้างไว้เช่นเดิมคือ 1 2 3 4 5คุณลุงกลับขึ้นเหมือนเดิมครับ หลังจากที่เราออกกำลังกายนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ หลักการต่อไปเราก็จะมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ โดยนะครับเราต้องมีน้ำหนักนะครับเพื่อช่วยในการเพิ่มความแข็งแรง ในที่นี้นะครับอาจารย์ก็จะใช้ถุงทรายนะครับ หากที่บ้านเราไม่มีถุงทรายเหมือนกับที่อาจารย์แสดง เราก็สามารถใช้ถุงนะครับแล้วก็หาทรายใส่หรือว่าทำเป็นถุงผ้าเย็บใส่ทราย น้ำหนักตามที่เราสามารถออกกำลังกายได้นะครับ เรามาดูวิธีการกันนะครับ ว่าเราจะออกกำลังกายด้วยถุงทรายอย่างไรได้บ้างนะครับ ท่าแรกนะครับเราจะเริ่มจากการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อของข้อเข่านะครับ เราก็จะใช้ถุงทรายนะครับ เพื่อเป็นน้ำหนักนะครับ ให้กับผู้สูงอายุนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับ เหยียดขาขึ้นคุณลุงเหยียดขาขึ้นรับค้างไว้นะครับนับ 1 2 3 และเอาลงนะครับ ดูอีกครั้งนึงนะครับ เหยียดขาขึ้นครับ ค้างไว้ 1 2 3 และยกขาลงครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข่าเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งนะครับ โดยเป็นกล้ามเนื้อในการงอเข่านะครับ จะให้ผู้สูงอายุนะครับหันหน้าจับนะครับกับราวจับนะครับ หลังจากนั้นให้งอเข่าด้านที่มีถุงทราย ที่เราใส่ไว้นะครับงอขึ้นมานะครับ คุณลุงงอเข่าขึ้นมานะครับเราค้างไว้ 1 2 3 เอาลงนะครับทำเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ งอขึ้นมา 1 2 3 เอาลงนะครับ ซึ่งเราก็จะทำประมาณ 10 ครั้งนะครับครับ หลังจากเมื่อออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข่าเสร็จแล้วนะครับ เราก็ย้ายขึ้นมานะครับออกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับโดยท่าถัดไปในท่าที่3นะครับเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อก้นนะครับที่ใช้ในการเหยียดสะโพกนะครับ เราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับจับกับเราจับเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นให้เหยียดขามาด้านหลังนะครับ คุณลุงเหยียดขามาด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วค้างไว้ 1 2 3แล้วเอาลงนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณลุงเหยียดขามาทางด้านหลัง 1 2 3 แล้วก็เอาลงนะครับทำเช่นนี้เหมือนกันครับจำนวน 10 ครั้งครับ ต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อของสะโพกนะครับ อีกมัดหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆในการออกกำลังกายนั่นก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางขานะครับงั้นถ้าต่อไปนะครับเราก็จะให้ผู้สูงอายุนะครับออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางขานะครับ โดยให้คุณลุงนะครับ จับราวไว้นะครับแล้วก็กางขาข้างหนึ่งออกมานะครับคุณลุงกางขาเลยครับ นับค้างไว้ 1 2 3 เอาลงครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลุงกางขานับค้างไว้ 1 2 3 เอาลงครับ หลังจากออกกำลังกายของกล้ามเนื้อเข่าสะโพกเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเหลือกล้ามเนื้อมัดสำคัญนะครับก็คือกล้ามเนื้อของข้อเท้านะครับ เราก็จะออกกำลังกายนะครับ โดยให้ผู้สูงอายุนะครับ หันหน้านะครับเพื่อจับราวไว้คุณลุงหันหน้าจับราวไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะให้คุณลุงนะครับขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับ ตัวตรงๆนะครับขย่งปลายเท้าขึ้น ซึ่งก็จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเท้าที่เป็นกล้ามเนื้อน่องบริเวณนี้นะครับค้างไว้ 1 2 3 4 5 เอาลงทำอีกครั้งนึงนะครับขย่งขึ้นครับ ค้างไว้ 1 2 3 4 5 เอาลงนะครับก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจำนวน 10 ครั้งครับ